ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์พกพา Mobile Application ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์พกพา ในความหมายโดยทั่วไป คือ เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ มักเป็นซอฟต์แวร์ที่คล้ายกับซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป อาทิเช่น ซอฟต์แวร์ประเภทใช้ในสำนักงงาน Word PowerPoint Excel แต่จะมีขนาดเล็ก มีการตัดคุณสมบัติบางอย่างออกเพื่อเน้นความคล่องตัวและความเร็วในการใช้งาน บางครั้งเราสามารถเรียกอย่างย่อๆ ว่าแอป Mobile Application ประกอบด้วยคำสองคำคือ Mobile และ Application คำแรก Mobile คืออุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา มักมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้พลังงานน้อย สามารถทำงานได้หลากหลายใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยที่มีคุณสมบัติของความคล่องตัวในการพกพาแอปพลิเคชันคือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการทำงาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ โดยปกติ ซอฟต์แวร์จะมีส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ หรือที่เรียกว่า UI User Interface ไว้สำหรับเป็นตัวกลาง รับคำสั่ง ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ Mobile Application เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้บริโภค หรือผู้ใช้งานสามารถใช้งานอุปกรณ์ของตนเองได้ง่าย ดี และมีประสิทธิภาพ มีระบบปฏิบัติการหลากหลายให้เลือกใช้ อาทิเช่น ระบบ Android ระบบ iOS ระบบ Windows ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตอุปกรณ์ ว่าต้องการที่จะใช้ระบบปฏิบัติการใดในอุปกรณ์ของตน ผู้พัฒนาจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อแตกต่างในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับระบบ เพื่อความเข้ากันได้ และสามารถใช้งานได้ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันนั้น สามารถพัฒนาไปใช้กับงานได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านธุรกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการตลาดและอีกมากมาย จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีโมบายแอปพลิเคชันปรากฏขึ้นในโลกมากมายกว่า 2.2 ล้านแอปพลิเคชันใน Google Play Store และ 2,000 ล้านแอปพลิเคชันใน Apple App Store ความนิยมของโมบายแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นมาก จากการเปิดตัว App Store ของบริษัท Apple ในปีคศ 2008 จากนั้นเป็นต้นมาบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก ก็ได้ทยอยเปิดตัวระบบแอปพลิเคชันของตัวเอง อาทิเช่น Play Store ของ Google Windows Phone Store ของ Microsoft หลากหลายแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี บางโปรแกรมต้องเสียเงินซื้อ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการที่ตนเองใช้ อัตราการเติบโตของแอปสูงขึ้นตลอดเวลา มีมูลค่าการตลาดในระดับพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี จึงนับว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจ ควรที่จะศึกษาสำหรับนำไปใช้เป็นอย่างยิ่ง โมบายแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Native Application Hybrid Application และ Web Application Native Application คือแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนามาด้วยไลบรารีหรือชุดคำสั่ง หรือ Software Development Kit เครื่องมือที่เอาไว้สำหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของ Operating System นั้นๆ โดยเฉพาะ อาทิเช่น Android จะใช้ Android SDK iOS ใช้ Object C Windows Phone ใช้ C Sharp เป็นต้น มีข้อดีคือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย จาก Google Play หรือ Apple App Store รวมถึงการทำงานแบบไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบางแอปทำให้ผู้ใช้งานสะดวก ในการใช้งานแอปได้ทุกที่หากไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เนื่องจากถูกพัฒนาเฉพาะอุปกรณ์ จึงทำให้แอปสามารถเข้าถึงความสามารถด้านฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์นั้น ๆ ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้กล้องดิจิทัล ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ GPS และรายชื่อผู้ติดต่อในระหว่างที่ใช้งานแอปได้อีกด้วยไฮบริดแอปพลิเคชันคือแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้น ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้สามารถรันบนระบบปฏิบัติการได้ ทุกระบบปฏิบัติการ โดยใช้เฟรมเวิร์กหรือชุดคำสั่งเข้าช่วย เพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ เป็นประเภทแอป ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับระบบปฏิบัติการได้หลายแพลตฟอร์ม ในแอปเดียว จึงมีข้อดีคือทำให้ผู้พัฒนาไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนามาก เพราะเขียนชุดคำสั่งครั้งเดียว สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม และเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ข้อจำกัดคือความเร็ว ความเสถียร ตลอดจนการปรับประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณ์ให้สูงสุด อาจสู้การพัฒนาแบบ native app ไม่ได้เว็บแอปพลิเคชันคือแอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมา เพื่อเป็นเบราว์เซอร์สำหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผลของตัวเครื่องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตในความเร็วต่ำได้ ใช้งานง่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา ถ้าหากไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ต้องการใช้เว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถใช้แอปประเภทนี้ได้ รวมถึงมีการอัปเดตแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ อยู่ตลอดเวลาและใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม ข้อจำกัดคือแอปประเภทนี้มักจะทำงานที่มีความซับซ้อนและต้องการ การใช้การประมวลผลสูงๆไม่ได้ ในบทเรียนนี้จะเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันไปยังระบบ Android เพราะจากสถิติการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ของโลกในปัจจุบัน จะพบว่ามีการแข่งขันกันเพียง 2 ค่ายใหญ่ ๆ เท่านั้น คือระบบ iOS ของบริษัท Apple และระบบ Android ของ Google และพบว่าส่วนแบ่งการตลาดของระบบ Android นั้นมีมากกว่า iOS ดังภาพที่ปรากฏ และในภูมิภาคเอเชียแอฟริกา อเมริกาใต้ ตลอดจนยุโรปหลายประเทศ ก็ได้รับความนิยมสูงเช่นกัน เป็นเพราะระบบปฏิบัติการ Android เป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดที่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่ายกว่าระบบของ iOS ซึ่งจำกัดเฉพาะอุปกรณ์ของตนเองเท่านั้น อีกทั้งระบบ Android ยังเปิดให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายๆ โดยการสนับสนุนของ Google อีกด้วย และหนึ่งในนั้นคือ MIT App Inventor นั่นเอง